มากเลยนะครับวันนี้ผมจะมาให้ผมบอลเลยนะครับบอลเลยตัวผมครับผมนี่ตู้จริงตู้จริงนี่ครับนี่บอลเลยตัวผมครับครับ คมีทองครับ แต่มีบาเลตครับมีแคนครับอันดับหนึ่งครับไม่ใช่สามครับผมครัเรียนเรียนรัฐบาลหนึ่งครับทีนี้ครับทีนี้ทอหนึ่งครับผมไม่ไม่เก่งครับบาเลตนะครับตายครับ